วัสดีครับ ตอนที่ 11 การหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรตอนที่ 2 นะครับ วัตถุประสงค์ของตอนที่ 11 นะครับก็คือเพื่อที่จะศึกษานะครับ การใช้สูตรของอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับ รวมถึงฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันเอ้านักเรียน จากกราฟ y เท่ากับ sin x มีใครบอกครูได้บ้าง ว่าความชันเส้นสัมผัสกราฟที่จุด x เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ครูคะครูคะความชันก็เท่ากับ y พามไงคะแล้วถ้า f(x) เท่ากับ sin x แล้ว f พาม x เท่ากับเท่าไหร่คะอ่าเรามาดูสูตรแรกนะครับของสูตรอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับฟังก์ชันตรีโกณมิติตัวแรกที่เราจะพูดถึงก็คือ sin x นะครับเราจะมีสูตรในการหาอนุพันธ์นะครับของ sin x ดังนี้นะครับ ก็คืออนุพันธ์ของ sin x นะครับเทียบกับ x จะมีค่าเท่ากับ cos x นั่นเองนะครับ ถัดมาเราลองมาดูวิธีการนำสูตรนี้นะครับไปใช้นะครับในการแก้โจทย์ปัญหา ตัวอย่างที่1นนะครับคำสั่งบอกว่า จงหา dy ส่วนด้วย dx หรืออนุพันธ์ของ y เทียบกับ x นะครับเมื่อ y กำหนดได้ด้วยสูตรนะครับ ก็คือ sin x บวกกับ 5 นั่นเอง วิธีการหาอนุพันธ์นะครับ เราก็ใช้สมบัติของอนุพันธ์นะครับ อนุพันธ์ของผลบวกนะครับ ก็คือผลบวกของอนุพันธ์ ดังนั้นเราเลยได้ว่าอนุพันธ์ของ y เทียบกับ x ก็คืออนุพันธ์ของ sin x นะครับ บวกด้วยอนุพันธ์ของ 5 นะครับ ซึ่งจากสูตรเมื่อกี้นะครับ อนุพันธ์ของ sin x มีค่าเท่ากับ cos x นะครับ ส่วนอนุพันธ์ของค่าคงตัว 5 นะครับ มีค่าเท่ากับ 0 ดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ cos x นั่นเอง ทีนี้นอกจาก sin x นะครับ เราก็มีสูตรนะครับสำหรับฟังก์ชันตรีโกณมิติตัวอื่นๆนะครับ ดังต่อไปนี้ ครูครับ แล้วสำหรับฟังก์ชันตรีโกณมิติตัวอื่น ๆ เรามีสูตรในการหาอนุพันธ์ไหมครับ อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติตัวอื่นนะครับ อันนี้ใส่ไว้เป็นสูตรที่2นะครับ เราจะได้ว่าอนุพันธ์ของ cos x นะครับมีสูตรจะได้เท่ากับลบ sin x นะครับพึงระวังไว้หน่อยหนึ่งนะครับ อนุพันธ์ของ cos x ไม่ใช่ sin x แต่เป็นลบของ sin x นะครับ อนุพันธ์ของ tan x นะครับมีค่าเท่ากับเซกกำลังสองของ x ครับ อนุพันธ์ของ cot x นะครับมีค่าเท่ากับลบ cosec ยกกำลังสองนะครับของ x อนุพันธ์ของเซก x เท่ากับเซก x คูณอยู่กับ tan x ครับ แล้วก็อนุพันธ์ตัวสุดท้ายนะครับของฟังก์ชันตรีโกณมิติก็คืออนุพันธ์ของโคเซกของ x มีค่าเท่ากับลบโคเซก x คูณอยู่กับ cot x นะครับ สัญลักษณ์ที่เราต้องพึงระวังนะครับเซก x กับเซก x ยกกำลังสองนะครับกับโคเซกกำลังสองของ x เนี่ยนะครับมันคือเซก x คูณอยู่กับเซก x นะครับและโคเซกกำลังสอง x ตัวนี้ก็คือโคเซก x คูณโคเซก x นั่นเองนะครับลองดูตัวอย่างที่2นะครับกำหนดว่าจงหา f prime x นะครับเมื่อ f(x) กำหนดให้เป็นนะครับผลคูณระหว่าง x กำลัง 3 กับ tan x นะครับ ข้อนี้นะครับ วิธีในการหาอนุพันธ์นะครับ เราต้องอาศัยสูตรผลคูณนะครับ เราจะได้ว่าอนุพันธ์ของ f เทียบกับ x นะครับหรือ f prime x เนี่ยนะครับ ก็จะได้ว่าหน้าใช่ไหมครับ ซึ่งก็คือ x กำลัง 3 คูณอยู่กับอนุพันธ์ของตัวด้านหลังก็คืออนุพันธ์ของ tan x บวกตัวด้านหลังนะครับก็คือ tan x คูณอยู่กับอนุพันธ์ของด้านหน้าก็คืออนุพันธ์ของ x กำลังสานั่นเอง ซึ่งจากสูตรอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณนะครับ d i f tan x ก็คือจะได้เซกกำลังสอง x นะครับ อนุพันธ์ของ x กำลังสามก็คือจะได้สาม x กำลังสองดังนั้นคำตอบสุดท้ายก็คือ x กำลังสามเกกำลังสอง x บวกสาม x กำลังสองคูณอยู่กับ tan x นั่นเองนะครับ ถัดมาเราลองมาประยุกต์ใช้นะครับสูตรอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติกับสูตรผลหารดูบ้างนะครับ สมมุติว่า y มีสูตรเป็น sin x หารด้วย 1 บวก 3 cos x นะครับแล้วเราต้องการหาอนุพันธ์ของ y เทียบกับ x นะครับหรือ dy by dx เราลองมาดูนะครับว่าทำยังไง จากสูตรอนุพันธ์ของผลหารนะครับเราจะได้ว่านะครับ อนุพันธ์ของข้างบนหารด้วยข้างล่างนะครับก็จะได้เป็นล่างนะครับก็คือ 1บวก3 cos x นะครับคูณอยู่กับอนุพันธ์ของด้านบนนะครับก็คืออนุพันธ์ของ sin x นะครับลบออกด้วยด้านบนนะครับก็คือ sin x คูณอยู่กับอนุพันธ์ของด้านล่างก็คือ 1 บวก 3 cos x นะครับ เสร็จแล้วทั้งก้อนเนี่ยนะครับหารด้วยด้านล่างซึ่งก็คือ 1 บวก 3 cos x ยกกำลัง 2 นั่นเองนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองมาแกะนะครับว่าอนุพันธ์ของ sin x กับอนุพันธ์ของ 1 บวก 3 cos x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ปรากฏว่าอนุพันธ์ของ sin x นะครับได้ cos x นะครับแล้วก็อนุพันธ์นะครับของ1บวก3 cos x ได้นะครับอนุพันธ์ของ 1 ได้0นะครับอนุพันธ์ของ 3 cos x ดึง 3 ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ดิฟ cos x ได้ลบ sin x นะครับหลังจากที่คำนวณค่าเราจะสังเกตเห็นว่า 3 cos x คูณอยู่ cos x ตรงนี้จะกลายเป็น 3 cos กำลัง 2x นะครับแล้วก็ลบ sin x คูณกับลบ 3 sin x ก็จะได้เป็นบวก3 sin กำลัง 2x เพราะนั้นเราก็จะได้ว่านะครับ cos x คูณกับ1ได้ cos x นะครับ ก้อนนี้รวมกับก้อนนี้สามารถดึงตัวร่วมออกมานะครับได้ 3 คูณอยู่กับ cos square x บวก sin square x ซึ่งโดยเอกลักษณ์ตีโกณมิตินะครับ ก้อนนี้มีค่าเท่ากับ 1 ดังนั้นคำตอบสุดท้ายก็คือ cos x บวก 3 หารด้วย 1 บวก 3 cos x ทั้งก้อนยกกำลัง2นั่นเองครับ แล้วถ้า f(x) เท่ากับ arcsin x แล้ว f พาร์ x เท่ากับเท่าไหร่คะ นอกจากสูตรอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณนะครับ เรายังมีสูตรนะครับอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันนะครับ เราจะได้ว่านะครับ ไล่ไปทีละตัวเลยนะครับ สูตรตัวแรกก็คือ อนุพันธ์ของ arc sin x เทียบกับ x จะมีคำตอบเท่ากับ 1 ส่วนด้วย square root ของ1ลบ x กำลัง2นะครับ สูตรนี้จะใช้ได้นะครับเมื่อ x มีค่าอยู่ระหว่างลบ1กับ 1 เท่านั้น เหตุผลก็คือว่าการที่ x มีค่าอยู่ระหว่างลบ1กับ1นะครับ ทำให้1ลบ x กำลัง2นะครับที่อยู่ภายใต้รูทตรงนี้นั่นเองนะครับ มีค่ามากกว่า0นั่นเองนะครับ นั่นก็คือตัวส่วนก็คือหาค่าได้นั่นเองนะครับ นั่นคือเงื่อนไขของค่า x ที่เราสามารถใช้สูตรตัวนี้ได้ ในทำนองเดียวกันนะครับ อนุพันธ์ของ arc cos x คล้ายๆกับ arc sin x นะครับ แต่มีตัวติดลบด้านหน้านะครับ ก็คือได้ลบเศษหนึ่งส่วน square root 1ลบ x กำลังสองนะครับ ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน นั่นก็คือ x อยู่ระหว่างลบ 1 กับ 1 นั่นเองนะครับถัดมา อนุพันธ์ของ arc tan x นะครับ จะมีค่าเท่ากับ 1 ส่วน 1บวก x กำลัง2นะครับ อันนี้ใช้ได้สำหรับ x ใด ๆ เลยนะครับ ในทำนองเดียวกันนะครับ อนุพันธ์ของ arc cot x นะครับ จะได้เป็นลบเศษ1ส่วน 1บวก x กำลัง2นะครับ ในกรณีนี้ก็คล้ายๆกับ arc tan นะครับ ใช้ได้สำหรับ x ใดๆถัดมาอีก 2 ตัวสุดท้ายนะครับ ก็คือ arc sec x นะครับ กับ arc cosec ของ x arcsec x นะครับ อนุพันธ์ของมันก็คือ 1 ส่วนด้วย absolute x นะครับ คูณอยู่กับ square root x กำลัง 2 ลบ1นะครับต้องระวังเงื่อนไขหน่อยหนึ่งนะครับ สูตรนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ x น้อยกว่าลบ 1 หรือ x มากกว่า 1 เท่านั้น นั่นก็คือค่า x ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าวเนี่ยนะครับ จะทำให้ก้อนที่อยู่ใน square root ตัวนี้มีค่ามากกว่า0นั่นเองนะครับ ในทำนองเดียวกันนะครับสำหรับ arc cosec x จะได้สูตรคล้ายๆกับ arc sec x นะครับก็คือได้เป็นลบของ 1 ส่วน absolute x คูณอยู่กับ square root ของ x กำลังสองลบ1นะครับภายใต้เงื่อนไขคล้ายๆ กันก็คือ x น้อยกว่าลบ 1 หรือ x มากกว่า 1 นั่นเอง ตัวอย่างทันมานะครับ เราลองมาดูนะครับกำหนดให้ y มีสูตรเป็น x กำลังสองคูณอยู่กับ arc sin x นะครับอยากจะหา dy ส่วนด้วย dx หรืออนุพันธ์ของ y เทียบกับ x นั่นเอง ลองมาดูนะครับ ในทำนองเดียวกันนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้เราต้องอาศัยสูตรนะครับอนุพันธ์ของผลคูณนะครับโดยการมองด้านหน้านะครับเป็น x กำลังสองมองด้านมองด้านหลังเป็น arc sin x นะครับเพราะนั้นจากสูตรผลคูณเราก็จะได้เป็นหน้านะครับ x กำลังสองคูณกับอนุพันธ์ของด้านหลัง ก็คืออนุพันธ์ของ arc sin x นะครับบวกกับ arc sin x ซึ่งก็คือด้านหลังนะครับคูณอยู่กับอนุพันธ์ของด้านหน้า ซึ่งก็คืออนุพันธ์ของ x กำลังสองนะครับ ปรากฏ diff arc sin x นะครับได้เซนหนึ่งส่วน square root 1ลบ x กำลังสองเพราะนั้นก้อนข้างหน้าก็คือจะได้คำตอบเป็น x กำลังสองหารด้วย square root ของ 1 ลบ x กำลังสองนั่นเองนะครับส่วน diff x กำลังสองได้ 2x นะครับเพราะนั้นก้อนหลังคำตอบที่ได้ก็คือ 2x arc sin x นั่นเองนะครับ บทสรุปนะครับของคลิปวิดีโอนี้ก็คือเราได้ศึกษานะครับสูตรในการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับรวมถึงสูตรนะครับการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติพกผันนั่นเอง เดี๋ยวในคลิปวิดีโอหน้านะครับเราจะได้ศึกษาการสูตรการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน exponential และก็ logarithm นั่นเอง Thank you.